ะโอเค สวัสดีครับ สวัสดีทุกคนนะฮะ นี่ต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับ วันนี้อยู่กับเกมซีวอลไลน์พอดีได้รับโอกาสมาเปิดกล่องนะโคตรมัน จัดกล่องทิฟเฟอร์เรมา 8 กล่องนะ วันนี้เลยทำคลิปเลยละกันนะฮะก็เราจะเปิดกล่องกันไป 8 กล่อง อืม คือไอเทมที่ดีที่สุดน่าจะเป็นดาบซิฟเฟเลตของซอนมาเตอร์นะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าจะได้ไม่ได้นะฮะปะลุยเลย เพื่อไม่การเสียเวลานะทำอะไรก่อนดี ทำบุญก่อนดีไหมอ่ะกล่องที่หนึ่งอ่ะเราจะเปิดกล่องกล่องไหนดีกล่องไหนดีวะกล่องนี้แล้วกันนะครับปัง ได้ไหมบึบหัว โอ้ย หัวมาหัวซอสมาแล้วกองที่สองอะเปิดจากตรงนี้ ตื่นเต้น ตื่นเต้น Thank you. ที่เฟลตเตเบอร์ โอ้ กล่องที่สองได้เลยอ่ะโอ้สุดว่ะ เอาใหม่เลยสามกล่องอ่ะจิบอ่ะ ไปกล่องที่สามครับ ดบแล้วโอ้ดาบที่เปิดเฟเบอร์โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้คิดโอ้โหโอ้ยดาบมาโคตรดวง เปิด 8 กล่องได้ดาบแม่งทั้งนั้น นะฮะ โอเค นะ ถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ยังไงก็โปรดกดไลค์ กด subscribe แล้วกดแชร์ผมด้วย นะครับดับ8กล่อง และดาบ และชุด และอื่นๆ อีกมากมาย นะฮะ ไปแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ยังไงถ้าอยากให้มีคลิปเปิดกล่องต่อๆไปก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ เดี๋ยวยังไง ถ้ามีโอกาสจะมาเปิดนะฮะ ไปแล้วไปแล้วสวัสดีทุกคนเยิ้มเลย นะครับ